ประโยค D'accord, vous pouvez attendre dans le lobby. Un taxi va passer vous prendre dans à peu près 10 minutes. แปลว่าตกลง คุณสามารถคอยในห้องโถงโรงแรม แท็กซี่จะผ่านมารับคุณในอีกเวลาประมาณ10นาทีคำว่า D'accord, เป็นสำนวนแปลว่าตกลงคำว่า pouvez, เป็นรูปกริยากระจายเป็นการปัจจุบันของกริยารูปเดิมคือ pouvoir แปลว่าสามารถ คำว่า attendre เป็นคำกริยารูปเดิม แปลว่าคอยรอคอย คำว่า dans เป็นคำบุพบท แปลว่าใน คำว่า le เป็นคำนำหน้านามชี้เฉพาะเจาะจง ใช้กับคำนามเพศชายเอกพจน์ ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ในที่นี้คือคำว่า lobby ซึ่งแปลว่าห้องโถงคำว่า va เป็นกริยากระจายเป็นการปัจจุบันของกริยารูปเดิมคือ aller แปลว่าไป ในที่นี้ถูกมาใช้ในการสร้างความหมายที่เป็นอนาคตอันใกล้ เทียบกับภาษาอังกฤษคือ to be going to do something คำว่า passé เป็นกริยารูปเดิม แปลว่า ผ่านมาคำว่า prendre เป็นกริยารูปเดิม แปลว่า หยิบถวย ในที่นี้ แปลว่ารับคำว่า vous เป็นสรรพนามกำตรงของคำกริยา prendre สำนวน à peu près แปลว่าเราวาประมาณคำว่า dix เป็นคำคุณศัพท์ของเลขสิบ ที่เขียนเป็นตัวอักษรคำว่าคำว่า minute เป็นคำนามเพศหญิง ใช้เป็นพหูพจน์เนื่องจากตามหลังคำว่าสิบ ซึ่งเป็นจำนวนพหูพจน์แปลว่านาที